พูดเงนอนว่ายน้ำมา ดูเจ็บช้ำสู้รักกว่าที่เคย มันพยายามตามรักสามเฉดแต่สุดท้ายดันมาเกยด้วน้ำตาจงจำไว้ ว่ารักใคร

ฉันฉันแสนกระปมด้วยพิดร้ายที่ทำร้ายจึงปากมาบัวนั้นเดิน้วยแค่ใช้มีเลี้ยวแลไปฉัน What like